ำหรับการสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศสในตอนนี้จะเป็นเรื่องการใช้กริยาพื้นฐานตัวหนึ่งคือกริยา aller ซึ่งมีโครงสร้างการใช้ที่ต่างไปจากคำว่า ไปในภาษาไทย ประโยคแรกคือพิมพ์คำว่าแม่ของผมไปกรุงเทพ จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า ma mère va à Bangkok จากประโยคภาษาไทยจะเห็นได้ว่า มีการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ดังนั้นผู้เรียนจึงเรียนวิธีการใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมๆกัน เมื่อเทียบการใช้กริยา ไป ของภาษาไทยกับอ l l ของภาษาฝรั่งเศสจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภาษาไทยใช้กริยา ไป เหมือนกับกริยาที่ต้องการกำตรง คือไม่ต้องใช้คำบุพบทมาแทรกระหว่างกริยาและคำนามบอกสถานที่ ซึ่งในที่นี้คือคำว่ากรุงเทพ แต่ในภาษาฝรั่งเศสกริยา aller ต้องเรียกใช้คำบุพบท accent grave มาแทรกระหว่างตัวคำกริยาและตัวคำนามคือ Bangkok คำอธิบายในเรื่องนี้คือคำกริยา aller ในภาษาฝรั่งเศสเป็นคำกริยาที่ไม่ได้ต้องการกำตรง แต่ต้องการส่วนขยายที่ระบุสถานที่ หรือที่เรียกว่า complément circonstanciel de lieu ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าส่วนเติมเต็มบอกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ ในขณะที่กริยาที่ต้องการกำตรงและกำรอง เมื่อนำมาสร้างประโยคต้องมีในประโยคจึงจะถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ประโยคที่แล้วจะเห็นได้ว่ากริยาอาลีในภาษาฝรั่งเศสใช้ร่วมกับชื่อเมืองคือบ a ง g ก o ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ใช้คำบุพบท accent grave ในทุกกรณียกเว้นชื่อเมืองที่ต้องการคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจงนำหน้าตลอดเวลา เช่นเมืองเลออาบหากพิมพ์ชื่อเมืองนี้ว่า อาบก็จะได้ผลลัพธ์เป็น Le Havre เสมอ ในลำดับต่อไปพิมพ์ประโยคลุงของเขาไปฝรั่งเศส จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Son oncle va en France เมื่อดูผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นได้ว่าภาษาไทยยังใช้โครงสร้างเดิมทุกประการ แต่ในภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้กริยา aller ต้องใช้ร่วมกับคำบุพบท เมื่อคำนามที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศสเป็นชื่อประเทศ ที่มีเพศเป็นเพศหญิงขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะ หรือคำนามที่เป็นชื่อประเทศที่มีเพศเป็นเพศชาย แต่ขึ้นต้นด้วยสระก็ได้ เราสามารถพิสูจน์กฎไวยากรณ์ที่ว่าคำนามที่เป็นชื่อประเทศและเป็นเพศหญิงขึ้นต้นสระได้ทันที โดยพิมพ์ประโยคว่าลุงของเธอไปอินโดนีเซีย จะได้ผลลัพธ์ว่า Ton oncle va en Indonésie ในกรณีนี้คำว่า Indonésie เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระอี จากนั้นเว้นสองเคาะและพิมพ์ประโยค พ่อแม่ผมไปอิหร่าน จะได้ผลลัพธ์ว่า Mes parents vont en Iran โดยคำว่า Iran เป็นคำนามชื่อประเทศที่มีเพศเป็นเพศชาย เอกพจน์ ซึ่งกับกฎไวยากรณ์ที่บังคับให้ต้องใช้กับคำบุพบท ในลำดับต่อไปพิมพ์ประโยค พ่อแม่เธอไปญี่ปุ่น จะได้ผลลัพธ์ว่า Les parents vont au Japon. ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ารูปคำบุพบทในภาษาฝรั่งเศสจะเปลี่ยนจาก เป็น o โดยคำว่า o นี้ในความเป็นจริงแล้วมาจากคำบุพบท accent grave ผสมกับ le ซึ่งเป็นคำนำหน้านำชี้เฉพาะเจาะจง และเปลี่ยนรูปเป็น o โดยกำหนดให้ใช้กับคำนำชื่อประเทศ เพศชายเอกพจน์ เมื่อพิมพ์ชุดประโยคต่อไปนี้ และได้ผลลัพธ์ที่ใช้กับคำบุพบทโอก็สามารถเดาได้อย่างถูกต้องว่าชื่อประเทศนั้นเป็นเพศชาย เอกพจน์ ฉันไปแคนาดา เว้นว่างสองคอฉันไปเม็กซิโก เว้นว่างสองคอฉันไปเวียดนาม เว้นว่างสองคอฉันไปลาว จะได้ผลับว่า Je vais au Canada, je vais au Mexique, je vais au Vietnam, je vais au Laos. จากผลลัพธ์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำบุพบท o ทั้งหมด ในลำดับต่อไปให้พิมพ์ประโยค ดิฉันไปสหรัฐอเมริกา เว้นช่องว่างสองคอ ดิฉันไปฟิลิปปินส์จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Je vais aux États-Unis, je vais aux Philippines. จากผลที่ได้ในภาษาฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าคำบุพบทจะกลายเป็น O พหูบท ซึ่งออกเสียงแบบเดียวกับ O เอกพจน์ อันที่จริงแล้วคำว่า O ก็มาจากคำบุพบท accent grave บวกด้วยคำนำหน้าชี้เฉพาะเจาะจง l e ซึ่งใช้กับคำนามเพศชายหรือหญิงพหูพจน์ โดยเฉพาะ เหตุที่ให้รวมกันเป็น o หรือ o ก็เพื่อให้ออกเสียงได้สะดวกขึ้น จากประโยคที่ใช้ชื่อเมืองและชื่อประเทศร่วมกับกริยา a l l เราจะเห็นว่ากฎไวยากรณ์กำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าเป็นชื่อเมือง ที่ไม่มีคำนำหน้านามชี้เฉพาะติดมากับคำนาม ก็ให้ใช้คำบุพบท accent grave และหากเป็นชื่อประเทศก็ให้ใช้คำบุพบท หรือ o เอกพจน์ หรือ o พหูบทแต่ภาษาฝรั่งเศสก็ยังมีกรณียกเว้น คือชื่อประเทศที่มีกำเนิดมาจากเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อน จะใช้คำบุพบท accent grave เช่นเดิม ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือคำว่าสิงคโปร์ดังนั้นเมื่อพิมพ์ประโยคว่า ฉันไปสิงคโปร์หากเข้าใจกฎการใช้คำบุพบทตามชื่อประเทศ ภาษาฝรั่งเศสที่ควรจะเป็นก็คือ Je vais au Singapour แต่ประโยคในภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องคือ Je vais à Singapour